คนนิชิวะครับมินาซังวัตชิวะสระอนิเมะแคสโตเกมมิ่ง วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังนะครับ ในขณะที่ผมกำลังทำงานหยัดเหน็ดเดืออยู่นั้นจู่ๆผมก็รู้สึกเหนื่อยล้า แล้วก็อยากจะหาอะไรเล่นชิวๆ ผมก็เลยเปิดสตรีมมาดูว่า ผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นดี แต่ทันใดนั้นเองเมื่อสตรีมของผมเด้งขึ้นมานั้น ผมก็ได้พบกับ สิ่งที่ผมไม่คาดฝันนั่นก็คือเกมเชี่ยอะไรวะเนี่ย หลังจากนั้นผมก็เลยลองเปิด YouTube ดู แล้วก็พบกับช่องของไนโตะที่เขาได้ลงเกมไว้นั่นก็คือ วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนเล่นมือถืออยู่เรื่อยเปื่อย ผมก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับ จะใช้สตรีมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผมก็เลยไม่เห็นอะไรแบบนี้หรอกนะ อยู่ๆวันนี้อารมณ์ดีไงเลื่อนมือถือเล่นเรียบร้อย มาเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไอ้โต้ถ้าเล่นมือถือแล้วเจออะไรแบบนี้เนี่ย ทิ้งไปเลยนะ มือถือแกทิ้งไปเลยคุมนรกด้วยความสงสัยผมนี่รีบกดเข้ามาดูเลยอะนักกีฬาโรงเรียนเก่ากับสาวโพสแง่บวกอย่างมาก โอ้ย จะตบมุกกันไหนก่อนดีเนี่ยนักกีฬาเก่ากับสาวโพสมาเกี่ยวอะไรเป็นคนที่ให้เกมนี้เป็นแง่บวกอย่างมากเนี่ยนี่เอาจริงหรือปรนชดร้อยสิบสี่คนเลยเหรอบอกันอ่ะแสดงว่าเกมเขาต้องดีจริงนะเนี่ย คนถึงโหวตแง่บวกเยอะมากแบบนี้เออจากที่ดูแล้วเกมมัน เกมมันไม่น่าเล่นเลยอะนี่แกดูไม่ออกเหรอมันน่าเล่นตรงไหนเนี่ย อธิบายทีดิยอดเลย ผมผมควรจะซื้อลองเล่นไหมยี่สิบสามบาท นี่เราต้องเสียตังค์กับคลิปแบบนี้ยี่สิบสามบาทอย่างนั้นเหรอ แล้วใครบันเข้าไปแกเล่นเนี่ย ฮะ เฮ้ย แต่ผมว่าเราเล่นคนเดียวน่าจะไม่มันนะ เราซื้อส่งให้เพื่อนดีกว่า อย่า โตอย่า อย่า อย่าไม่รอโซล่า ขอให้โชคดีนะ โซระผมได้เรียนรู้มาว่า วันนี้เป็นวันที่ผมโชคร้ายที่สุดในชีวิต ไอ้ตัวหลังจากนั้นผมก็เลยลองเปิดเกมนี้เข้ามาเล่นดู และสิ่งที่ผมสัมผัสได้นั่นก็คือ คือ คือ ทำไมเสียงเพลงเกมมันดังจนฟาาจะดังไปไหนเนี่ย เออ มาปรับลงซะหน่อยเขายันชั่ว จะว่าไป คอนโทรลมีให้แค่นี้ เอาจริงดิไม่คิดจะให้ปรับอะไรหน่อยเหรอ แล้วจากนั้นผมเลยจะมาทดลองเกมนี้ดูกันนะครับว่าเกมที่เพื่อนของผมไอโตะอุตส่าห์ส่งมาให้ผมเล่นนั้น มันจะสนุกแล้วก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ผมจะมาหวังหรือหาอะไรจากเกมนี้ได้ เอาเป็นว่าเราจะมาลองดูกันเลยนะครับว่า เกมที่ไอโตะอุตส่าห์เสียตังค์มาให้ผมเล่นนั้น มันจะคุ้มค่ากับตังค์ที่เขาเสียไปไหมเพราะยังไงซะคนที่เสียตังค์น่ะก็คือนายนะไอโตะ ไม่ใช่ฉัน แต่ตูรีฟันเกมนี้ออกจากเครื่องไม่ได้ฟากและจากที่ผมได้เข้ามาในเกมนี้ ผมก็พบกับเหล่าสาวน้อย บิกินี่ที่ยิงไฟใส่ เดียวนะ ซึ่งผมรู้สึกเลยว่ารูปแบบของเกมนี้นั้น ไม่ค่อยจะมีความแตกต่างอะไรจากเกมดูมากนะักวมเป็นแต่ว่า ผมพยายาม เทคสอง ผมพยายามที่จะรีโหลดกระสุนปืนในลูกซองของผมแล้ว แต่รู้สึกว่าลูกซองนั้นมันรีโหลดกระสุน ไม่ได้ครับ ยิงแล้วกระสุน หายแล้วหายเลย หมายความว่าตัวเกมต้องการจะให้ เรานั้น พยายามหลบหนี หรือต่อสู้กับเหล่าสาวน้อยบิกินี่ ให้ได้นานที่สุด จนกว่ากระสุนของเราจะหมด หรือไม่ก็จนกว่าพวกเธอจะหมด หรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการให้ผมเล่นไปับโต ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการให้ผมเล่นนานแค่ไหน และจุดจบของเกมนี้คืออย่างแต่ที่แน่ๆเลยคือ ไม่คิดจะมีอะไรอย่างอื่น นอกจาก แค่นี้หน่อยเหรอ แล้วต้องอยู่นานแค่ไหนเนี่ยอาชิพเมนคืออะไรใครก็ได้บอกโอ้ We're sorry the number you have dialed is not in service at this time โอ้ย มาเฮคิดเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ แล้วทำไมผมต้องสู้กับพวกเขาด้วย พวกเขามีความผิดอะไร ทำไมผมต้องฆ่าพวกเขา ผมไม่เข้าใจเลย แต่ตัวเกมมันบอกให้ทำผมเลยต้องทำผมไม่อยากจะสู้กับพวกเธอเลย แต่ในที่เธอ ดูแล้วก็ไม่น่ามีความผิดอะไร นอกจากเธอปล่อยไฟได้ บินได้ แล้วก็ทำไมต้องสวมชุดแค่นี้ด้วยเนี่ย จะฆ่าคนทันทีมันต้องสวมแค่นี้จริงๆเหรอ ผมพยายามเล่นจะให้มันนานที่สุดแล้ว รู้สึกว่ายิ่งเราตายเยอะๆกระสุนปืนในลูกซองของผมนั้น ก็ยิ่งเหลือน้อยลงด้วย ผมไม่รู้ว่าถ้าหากว่ากระสุนลูกซองูกหมดนั้น จะเกิดอะไรขึ้น มันจะมีวันยิงหมดไหมเนี่ย จริงๆผมเองก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่า ตัวละครที่ผมเล่นนั้น เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะจากการฟังเสียงตัวละครผมตอนที่กระโดดมานั้นรู้สึกว่าผู้หญิงใช่ไหม นี่ผมว่าผมเริ่กจะติดประต่อเรื่องราวแล้วโอ้ย ขอพูดอะไรสักหน่อยแซ่ ผมว่าสาเหตุที่เรานั้นถูกเหล่าผู้หญิงพวกนี้ลุมทำร้าย อาจจะมีสาเหตุมาจากที่ตัวละครของเรานั้น เป็นผู้หญิงที่น่าจะสวยและหุ่นดีกว่า ก็เป็นไปได้ พวกเธอที่โกรธแค้นในความสวยและหุ่นดีของเรานั้น จินโกรธแค้นและโอ้เอ้ยขอพูดก่อนจินโกรธแค้นและพยายามที่จะฆ่าเราอย่างสุดความสามารถ เนื่องจากว่า พวกเธอนั้นอาจจะตาย เพราะว่าแรงอิจฉาของพวกเธอนั้นมีมากมายซะเหลือเกิน จนอยากจะฆ่าเราที่สวยยิ่งกว่าเธอนั่นเอง หลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้จนจบด้วยตัวของผมเองแล้ว ผมก็เลยลองมาดูที่หน้าร้านขาย ของเกมนี้ดูว่า ตัวเกมนี้นั้นมีความน่าสนใจ หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ต่างจากที่ไอโตะได้ค้นพบก่อนที่จะเริ่มเล่นหรือไม่ซึ่งผมได้สังเกตเห็นว่า ตอนนี้ แง่บวกของเกมนั้นได้เพิ่มขึ้นจาก 114 เป็น 117 แล้วนะครับ แสดงว่ามีผู้ที่ซื้อเกมนี้แล้วชื่นชอบในตัวเกมเป็นอย่างมากนั่นเอง ซึ่งแน่นอนพอผมลองเลื่อนลงมาดูที่ราคาก่อนเกม รวมถึงแพทอื่นๆนั้น ผมก็ได้ค้นพบว่าเกมนั้นยังคนมีราคาอยู่ที่ 23 บาทอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีแพทที่เป็นการซื้อ DLC หรือซื้อพร้อม DLC อีกด้วย ซึ่ง DLC นั้นถ้าซื้อแยกจะมีราคาอยู่ที่ 20.70 บาท หรือราคาเต็มของมันก็คือ 23 บาท เท่ากับตัวเกมหลักนั่นเองซึ่งตัว DLC ตอนนี้ที่ลดราคาอยู่นั้นเป็นตัว DLC ที่มีชื่อว่า นูด DLC 18บวกหรือก็คือ แล้ว แก้ผ้าใช่ไหม แล้ว เอิมมันน่าเล่นขึ้นยังไงเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบ DLC ตัวนี้ก็สามารถเลือกซื้อเล่น หรือว่าซื้อมันไปพร้อมกับตัวเกมหลักได้เลยนะครับ ราคาอยู่ที่ 41.40 บาท มันจะมีใครซื้อวะบทสรุปของผม หลังจากเล่นเกมนี้และลองอ่านรีวิวของเกมนี้มาบ้างพอสมควร ผมก็ได้คิดเลยว่า เกมนี้นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่น FPS ที่ให้เราต่อสู้กับหญิงสาว ที่มีความแค้นกับตัวละครของเราเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งเกมนั้นระดับความยากและความเก่งกาจของ NPC และตัวผู้เล่นที่สมดุลกันอย่างมาก สำหรับใครที่ชื่นชอบ อยากจะหาเกมที่ท้าทายความสามารถในการยิงปืนของตัวเอง พร้อมกับได้เจอกับสาวๆสวยๆพร้อมที่จะมาฆ่ากับเราอย่างไม่ลดละ พร้อมกับชุดบิกินี่ของเธออย่างแน่นอน ใครสนใจเกมนี้ก็ซื้อมาเล่นเลยนะครับสำหรับผมนั่นเหรอผมมีคำตอบสำหรับเกมนี้แล้วครับ ต่อให้มัลติเพย์มา และมีคนชวนเล่น ผมก็ขอบอกเลยว่า ไม่เล่นอีกแน่นอน เกมบ้าอะไรวะ